ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน n e s e n z y m e อัจฉริยะสู่วิสาหกิจชุมชน การลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายก่อนนำไปย้อมนั้น ถ้าทำได้พร้อมกันในขั้นตอนเดียวเลย จะช่วยลดพลังงานและต้นทุนในการผลิตได้มากเลยนะครับ ถูกต้องค่ะ ปัจจุบันเรามี n e s e n z y m e อัจฉริยะที่มาช่วยให้ทุกอย่างจบได้ภายในขั้นตอนเดียวแล้วนะคะ แถมผ้ายังนุ่ม ติดสีง่ายด้วยค่ะ ถ้าอยากรู้จัก NEAST ให้มากขึ้น งานนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ จากความสำเร็จในการนำเอ็นอีสไปถ่ายทอดสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมอห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติตำบลทุ่งโหงจังหวัดแพร่ ซึ่งทำให้การลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกของผ้าฝ้าย สะดวกขึ้นทำเสร็จได้ในขั้นตอนเดียว ผ้ามีแป้งเหลืออยู่น้อยมากทำให้ย้อมติดง่าย มีสีสม่ำเสมอทั่วกันทั้งผืน และให้สัมผัสที่นุ่มกว่าผ้าที่ได้จากวิธีดั้งเดิม สวทชจึงจัดสัมมนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนมในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณโรงแรมเจ้าพระยาปาร์กกรุงเทพเพื่อเป็นการถ่ายทอดการใช้ N East N3 จากจุลินทรีย์ธรรมชาติให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำเทคโนโลยี N3 ไปต่อยอดในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคเอ็มเทคสวทช ร่วมกับโรงงานสิ่งทอธนภัยศาลพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000